ับตอนนี้เราเาพบกับเที่ยวยังไงไม่ให้เราตุกกับพวกหนึ่งร้อยนะครับ EP สองวันนี้เราจะไปที่ไหน มาทองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตุ่วก็เปลี่ยนนท้ายเรือนะครับวันนี้นายท้ายเรืนหลงเป็นไงครับเราไปกันที่ไหนครับเราไปกันที่เอ่อบ้านชินะครับบ้านชิโนนชิโนคืออะไรครับ ถ้ายังไม่ดูก็กดข้างบนได้เลยนะครับที่ตัวไอว้าว วันนี้เราก็ถึงปากทางนะครับกำลังอยู่ในลำทางกำลังขาออกนะครับเรายังไม่ถึงไหนมาไหนมาถึงอัดนะครับ กักตัวอยู่ประมาณ 14 นะครับ 14วันอยู่ครับ14 ชั่วโมงนะครับ อมาเดี๋ยวไม่รู้ครับคุณอาจจะไปเจอลูฟี่ตอนนี้เราเข้ามาสู่เกณฑ์ลายแล้วครับอยขนมไม่ยากนะครับเป็นขนมอะไรวัตอนนี้นะครับ กเกิดอะไรขึ้นครับ มันหมดครับมันละมันหมด โอ้โหเนี่ยจะโกงเกงหน่อยครับฝังลำเลยครับตอนนี้ฝังลำโกงไอ้นู่ยกดิ้งกันไอ้นู่ดิ้งดิ้งกันทุกวันเท่าไหร่ไอ้นั่นก็ไปยกดิ้งอย่างเดียวยกมายกมากนี่ตรงนี้ยกมากยกมาก ไปไหนนี่บอกดิไปบอกว่าอาดทะเลไม่มีเป็นเอ้ยเป็นก็ออกมาต้องตาต่อมาต้องมาไอ้โยกก็เปอามาหลังๆวันละเลยก็คือ ใช่รู้เล่นยังไงวะ สร้างภาพ สร้างภาพเราเน้นสร้างภาพ ไปไหนนี่บอกดิแต่ตอนนี้เรากำลังสร้างวิดีโอ có lên lào lắp rùa nua nu hết mài mai là hết mài đà na luôn con đi là tính lèo học tiếng tóc ba lèo được rồi mấy điều để nói gặp các cô này quá lòng cô quá lòng cô tóc cầm nè nè nè nhé bé nu gặp trái nung cuội tóc เปลี่ยนแบบตนิยมไหมป้าจู่น้อยครับจู่น้อยครับเพื่อว่าป้ามันจะกินน้ำกล้วยกล้ยด้วยมันี่ก็ก็ดำตื้นดำไม่ยอมเดี๋ยวดำไม่เลย ไปดูตรงนี้ลูกตรงนี้น้ำตื้น กัดไปเลยสิได้ตะเดียวรู้แหละตื้นนี่ได้เลยเชือกไอ้กิ๊บตังแหละก็โรยเชือกตื้นใช่ไหมเลยไม่ต้องไปกินเยอะดิ เจอน้ำจิ้มซีฟู้ดตั้งไปเลยนั่นเดีไม่ติดเพ่งเคืองเลยอืมโอ้นิวล่ะคือฟิวจะได้เลยกไมกี่ยอตอนนี้เนี่ยก็ไม่ขนด้วอนาะไมีอก็ไม่ได้มาบุกเลยเนาะก็นอกตะกวรุมนอนดึงมาดูเดียว นอนนอนนะก็ดึงมาเลยลาวนอนในกล่องอ่ะ một lèo và bốn lèo ừ việt nam lèo giờ nói đi đi tôi mà cái tôi tung không gì tiền vô rồi vô luôn luôn nó lủng nhập ra vào rồi một rồi đi đi không hề là mình chạy chạy cả tha vô con tăng tăng độ tăng độ Nhận độ sang tổ ngoài là. Điểm rồi này. Ba lời kinh mà. Bữa tầm nuri là cái này. Giờ đứa sang tổ. Đưa đi à cái đủ. Gần lao tầm đây vào đi. Nhìn mẹ. Bết bết bết tóc ba lam. Lên đây thủ thì bao giờ chứ không nắm chim không ra con phải tầm nắm chim rồi lấy tiền ra là bạn có bự còn lên cái đó กลัวมันได้ตกกระเด็นเลยไมันก็รอเดี๋ยวนั่นเล่นดีดินี่กินอะไรของกูออกมาดิดีกว่าที่มันลอยลอยถึงได้ได้ได้ได้เก่าเลยเอาเปิดเวียงดิดิพอแล้วนี่นี่นี้ยิงแล้วนี่ันนเปเออ tiếng Tiga pit. Pit. Kanan. Pit pit pit. Đây là. Boy boy boy. Ini con không không. Nâng big. Ừ big. Đây là đây là. Ở đây ờ, muốn ra gì? Có gì đâu. Ui, nó leo. Nó leo. Nó leo. Nó leo. Ờ, ờ, dùng dùng kia đi, dùng mấy dùng mấy. Ba mai, cũng mới cũng. Cứ ở góc cái tiền ตกปลาตัวสองร้อยตัวสองแบบมือมึงต้องไอรุดอย่าไปไอรุดอย่าลบก็นะครับตอนนี้ก็กำลังเข้ากับที่พักครับผมตอนนี้ได้ปลามาเรียกประมาณ30กว่าโลครับขอดูปลาหน่อยครับขอดูปลาหน่อยครับ อนนี้เราจะเลี้ยวไปที่แยกฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็ดูฝั่งขวาฝั่งนี้คือฝั่งขวานะครับฝั่งนั้นคือฝั่งซ้ายแรกกันนะครับตอนนี้นะครับเรามาการทั้งหมดของเจ็ดชีวิตนะครับเรามาดูกันว่าเจ็ดชีวิตนี้จะได้ปลากับไป ทั้งหมดกี่ตันเราจะนับเป็นตันกันดีกว่านะครับนับเป็นกิโลมันเบเบไป กิโลน้อยไปนะครับ นับกิโลน้อยไปนะครับสำหรับเรือลำนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะได้ปลาปทั้งหมดกี่ตันต้องกันบอกกันตรงไหนแต่ดูดูแล้วนะครับ รู้สึกว่าปลาน่าจะไม่ได้ สิ่งที่ได้กลับมาได้เป็นหอยตาแดงมากกว่านะครับเพราะดูจากฝีมือแต่ละคนแล้วชำนาญใช่ไหมครับชำนาญมากลูกทะเลทั้งนั้นเอาครับเรามาดูวิธีการเก็บหอยตาแดงดีกว่า ี๋ยวแต่บอกว่าเป็นคนตกปลาครับไม่วงเวียน นี่วงเวียน นี่นะคือวงเวียนนะครับวงเวียนดูอาเลยดูออเลยกินดูอรกัอนเดี๋ยวปลาสักตกสักตกมุนอย่างนี้มุนเรือมุนอย่างนี้นะเรือมุนว่ะแต่เรือไร้มุนเลย วิถีชุมชนครับเรือนะครับใส่เรือก็ได้ดับเครื่องแล้วทุกคนประจำตำแหน่งนะครับตอนนี้